สำหรับประโยค我们今晚干点什么呢แปลว่าเย็นนี้เราทำอะไรต่อ คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า今晚แปลว่าคืนนี้ คำว่า干แปลว่าทำคำว่า点แปลว่านิดหน่อยคำว่า什么แปลว่าอะไร คำว่าเนาะแปลว่าไหม สำหรับประโยค 去巴东跳迪斯科怎么样แปลว่าไปเต้นดิสโก้ที่ป่าตองกันไหม คำว่า去แปลว่าไป คำว่า巴东แปลว่าป่าตอง คำว่า跳แปลว่าเต้น คำว่าดิสโก้แปลว่าการเต้นดิสโก้คำว่า怎么样แปลว่าเป็นอย่างไรหรือเป็นไง